ผมขอแยกเป็น 2 ประเด็นแบบนี้นะครับ คือการศึกการไปปฏิบัติงานต่างประเทศ ประเด็นแรกผมพูดถึงประเด็นของโอกาสก่อนนะครับ แล้วประเด็นต่อมาก็คือจะพูดในประเด็นของเรื่องของการเตรียมตัวของออผู้ประกอบการต่างประเทศในการที่รองรับนักศึกษาตรงนั้น สิ่งแรกนะครับเราคงเราคง เห็นความสำคัญเยอะแยะมากมายในเรื่องของการไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สิ่งที่เกิดขึ้นคือเนื่องจากว่าตอนนี้แต่ละประเทศใช้การแข่งขันกันในเรื่องของระบบเศรษฐกิจในการแข่งขันกัน ฉะนั้น enrollment ของแต่ละประเทศก็จะต่างกัน สิ่งที่ตัวผมเองที่ทำมาตลอดก็คือพยายามไปดูวิธีการ ไปศึกษาการทำงาน ไปศึกษาวัฒนธรรมในแต่ละประเทศเข้ามาเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่าง แล้วไปศึกษา Key Success Factor ในเรื่องของการประสบความสำเร็จของการทำงานขององค์กรของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อสุดท้ายแล้วเรานำสิ่งที่ประสบความสำเร็จนั้นมาดัดแปลงใช้ในประเทศของเรา ซึ่งสิ่งที่จะต่างกันเยอะแยะมากมายในส่วนของในประเทศต่างประเทศ เราจะเห็นวัฒนธรรมการใช้รูปแบบชีวิตที่ต่างกันในประเทศมาก เรื่องขององค์ความรู้ที่เขาเก็บไว้ในแต่ละประเทศ ซึ่งจะทำให้เห็นว่าองค์ความรู้แต่ละประเทศต่างกัน ฉะนั้นสิ่งที่ได้มาอย่างได้ชัดเลยนะครับ ก็คือองค์ความรู้พวกนี้แหละครับแล้วมานำแอปพลายเข้ามาให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมในประเทศไทย ซึ่งผมผมคนหนึ่งเลยชอบที่จะไปศึกษาเรียนรู้ ชอบที่จะไปเก็บข้อมูลต่างๆ ผมแนะนำน้องๆเลยถ้าเป็นไปได้ เนื่องจากว่ายุคนี้ก็ AEC ก็เปิดแล้ว เรื่องบอนารีของการศึกษาก็ไร้พรมแดนแล้วทุกอย่างการเดินทางก็ง่ายมาก แนะนำถ้าน้องมีโอกาสให้ไปศึกษาต่างประเทศ ให้ไปปฏิบัติงานต่างประเทศ สิ่งที่น้องจะได้เพิ่มมาด้วย นั่นคือเรื่องของภาษา ภาษาจริงๆแล้ว ถ้าในส่วนตัวคือหลายๆประเทศก็ว่าประเทศไทยภาษาอังกฤษไม่เก่ง แต่ผมคิดว่าคนไทยไม่กล้าที่จะพูดมากกว่า ฉะนั้นถ้าน้องกล้าที่จะไปต่างประเทศแล้ว สิ่งที่น้องจะได้กลับมาอย่างน้อยๆนะครับ ก็คือเรื่องภาษาและเรื่องของ วิถีชีวิตการทำงาน ถ้าได้มากกว่านั้นก็คือจะไปเห็นเลยว่า การประสบความสำเร็จการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับคนต่างประเทศ ต่างกันประมาณไหน แล้วเอาส่วนที่ได้มามาแชร์กับกับเพื่อนๆที่ฝึกในประเทศ เพื่อทำให้องค์ความรู้เนี่ยได้ขยายต่อแล้วได้ใช้งานเป็นรูปธรรมจริงๆ ในอนาคต อันนี้ผมสนับสนุนเลยครับ ว่าต้องไปยังไงผมคนหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งผมต้องไปอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าสองสามประเทศเพื่อไปดูให้ได้ว่า ต่างประเทศก็ไปถึงไหนแล้ว ประเทศไทยไปถึงไหน เรายังต้องพัฒนาตรงไหนบ้างทำไมคนของเราเป็นแบบนี้ ทำไมระบบเราเป็นแบบนี้ เรากลับมาเราจะต้องทํำยังไงได้บ้าง อะไรประมาณนี้นะครับ และส่วนที่ 2 ก็คือ ตัวของผู้ประกอบการเองในการที่จะรับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงาน ซึ่งพอเราไปต่างประเทศอย่างที่เรารู้ สมมุติว่าเราไปแค่ CMV ก็เรื่องของค่าครองชีพ back combination ก็ไม่ได้ต่างอะไร พอเราไปต่างบ้านต่างเมืองสิ่งที่เกิดขึ้น น้องจะต้องเตรียมพร้อมเรื่องของวัฒนธรรม เรื่องของการเป็นอยู่ต่างๆ ซึ่งผมอยากจะฝากให้กับผู้ประกอบการที่รับนักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานตรงนี้ อาจจะเข้ามาดูแลในเรื่องของการเป็นอยู่ เรื่องของสถานที่อยู่ เพราะว่าอย่างสมมติถ้าน้องไปสิงคโปร์หรือไปบููานไปฮ่องกงไปประเทศที่มีค่าครองชีพสูง น้องก็ ต้องไปเจอกับภาวะการใช้จ่ายที่สูงมาก ซึ่งซึ่งบางคนอาจจะไม่มีความสามารถในการที่จะตอบสนองตรงนั้นได้ ซึ่งถ้าผู้ประกอบการสนับสนุนตรงนี้ แล้วก็เราได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วได้ความรู้กลับมา ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับ ในการที่จะมองมองรองรับตรงนี้ ซึ่งผมแยก 2 ประเด็นประมาณนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ที่ได้ แล้วก็ส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องมีความพร้อมในการรองรับ นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น ผมสนับสนุนเลยครับ เน้นให้ว่าอย่างน้อยยังไงเราก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาแล้วดูสิ่งใหม่ๆที่ ที่ประเทศไทยไม่มีแล้วกลับมาพัฒนาประเทศไทยด้วยกันครับ ขอบคุณครับ